สวัสดีค่ะผู้เรียนทุกท่านยินดีต้อนรับเข้าสู่บทที่ 5 ของรายวิชา ผู้ประกอบการค้าออนไลน์ ซึ่งในบทที่ 5 จะเป็นเรื่องเกี่ยวกับการค้าออนไลน์กับจริยธรรมและกฎหมาย ผู้เรียนจะได้เรียนรู้ หัวข้อที่น่าสนใจได้แก่ แนวคิดพื้นฐานเกี่ยวกับจริยธรรม จริยธรรมในการทำการค้าออนไลน์ในด้านต่าง ๆ เพื่อให้การดำเนินงานของธุรกิจ เป็นไปด้วยความถูกต้องและเหมาะสม ขั้นตอนในการจดทะเบียนพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์เพื่อสร้างความน่าเชื่อถือ และรับรองความมีตัวตนของธุรกิจร้านค้าออนไลน์ กฎหมายที่เกี่ยวข้องกับพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์ เช่น กฎหมายที่เกี่ยวข้องกับผู้ประกอบการ หรือร้านค้าออนไลน์เอง กฎหมายเกี่ยวกับตัวสินค้า กฎหมายเกี่ยวกับการโฆษณา กฎหมายเกี่ยวกับทรัพย์สินทางปัญญา และกฎหมายอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องค่ะ